โดนมันโดนดแล้วมันโดนดแล้วเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอเคครับผมก็กราบสวัสดี คุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ อยู่กับผมหนุ่มนาเกลือนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Fortune Ox ในค่าย PG ็อตสล็อต PG ล็อต PG และสุดนะครับเเป็นไงวันนี้มากับฝอยขัดมอยิปปี้ยิปปี้ในเวลาสะบัดหัวยิปปี้ยิปปี้โอเค ก่อนที่ข้ามารับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร b e ให้นุ่มนาเกลียกันด้วยนะครับผม ก็คำเตือนนะครับผมคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิง ไม่แนะนำให้เล่นตาม ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำในการ รับชมนะครับผม โอเค วันนี้เรามาที่ทุนที่ 300 บาทนะครับผมเดี๋ยวเริ่มกันที่เบ็ด20 เลยดีกว่า นะครับผมไป เวลาที่เล่นตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งยี่สิบสี่นาทีนะครับผมมันก็ฝอยขัดหม้อเวลาแบบยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอ้ยเกิดโอ้สวยมาแล้วบัแล้วบัแล้วเออเต็ม โอเคผมไปต่อนะ ไม่โดนหรอกอย่าหลอกเฮ้ย มันโดนเฮ้ยเอาเรื่องมันมาแล้ว ไม่เอา ไม่เอาโอ้ส้มกระบาบาวเออส้มกระบาทัดอ่ะไม่เอาสองอย่างเอ้ยนี่แหละเอานี้เอานี้แหละมันเหลวมันเหลวหน่อยเอาคนหน่อยเอาเอาคนแม่โอ้คือเฮ็ดกันได้วะ วายมึงจะลงมาทำไมวะมึงขึ้นไปหน่อยไม่ได้หรอช่องหนึ่งอ่ะโอ้โดดก็สึกโดดยากสึกจะลีลาอีก ไอเวงแก่โอเค ตอนนี้กำไรมาที่สองร้อยแล้วนะครับเบิมนั่งหมดความหวังเอามาเล้วมาแล้ว อุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องมาเล้วมาแล้วมาแล้วห่วยห่วย บักห้าขวานี่แม่เอ้ยแต่ผมเปลี่ยนชื่อช่องแม่งเลยไอ้ฝอยสล็อตไอ้ฝอยสล็อตโดดไหมโดดไหมไม่โดดหรอกมันไม่โดดซ้ำเอ้ย โดดมันโดดมันโดดแล้วมันโดดแล้ว สองรอบแล้วนะ ถ้ามันกูเกินไปอ่ะเปล่าเฮ้ยโอ้ยเว้นเถ่าดูดิดูมันทมดูมันทมอย่าหาเล่นนะครับผม โอ้โห ดูทมดีน่าเกลียดไป พอจูนเมาส์ยังแบบเออถ้ามันมาผิดลายมันจะแบบเปลี่ยนให้ให้มันเป็นลายเท่ากัน อะไรครับเนี่ยอะไรเนี่ยกูศูนย์แท้ๆบ้านี่กูศูนย์กูศูนย์ โอ้โหดูดิแล้วเสร็จปุ๊บก็ว่าวสะบัดเลยว้าวอย่างงุดงิดว่ะอย่าไอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วขอเดินนะขานั่นอ่ะขอดังนี้เพื่อเตี่ยขอดังนี้เพื่อเตี่ยที่ทวายทวายแม่งอยู่ช่องล่างนะกูร้องให้โอ้เนี่ยตัวแพงๆไม่จ่ายให้กูหรอกจ่ายแต่ตัวถูกๆอืมเอ้ยเอ้ยอันนี้แพงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยโคนเมมน่ะน่ะเข้าน่ะเข้าประทัดให้กูคอยดูเฮ้ย ไม่เข้า ไม่เข้า ขอให้นะคำหยาบด้วยนะครับ ผม เป็นสีสันในการเล่นเท่านั้นนะ เฮ้ย เอาเตะโอ้ปั๊มเลยยิปปี้ ยิปปี้เอาเตะเลยนะครับเตะ มันมาว่ะไอ้หนุ่มนาเกลือมันมาว่ะทุนสามร้อยเอาอีกแล้ว ทุกวันนี้เว็บจะไม่ให้ให้จะไม่ให้กูถอนอยู่แล้ว อยากเล่นนะผมเว็บถ้าเป็นเว็บที่ผมเล่นก็เขาให้ถอนตลอดนะ ผมไม่ได้มีเจตนาอะไรที่จะว่าใครนะครับผม กูพูดอะไรของกูเนี่ยกูเลอะเทอะแหละกูเลอะเทอะแหละเฮ้ยมาที่สองพันแล้วทุกคน ทุนสามร้อยอ่ะกำไรเกือบสองพันนะโอ้โหสวดยอด สวดย้อยไปเลยลูกเพี้ยอุ้ยน้ำลายกระเด็นไปต่อดีไหมครับทุกคน ผมว่าผมจะปัดเศษนะ เอาให้สักประมาณ2,000เป๊ะนะครับ ผมไม่เศษนะเงิน300อ่ะทำไมอะพอดีรวยไงเงิน300ก็แค่เศษนะเศษบางคนแม่งทำงานทั้งวันดูกูพูดดิดูกูพูดน่าตบปากอื้ออื้อตบปาก แล้วผมจะปัดเศษไปก่อนเรื่อยๆนะครับผมปัดค่อยๆกดค่อยๆกดไปปัดเศษไปทีละนิดทีละหน่อยเนาะถึง2,000ผมเลิกเลยนะครับผมว่าเราเราก็กำไรนหน่อยอยู่ละไม่โดดหรอกอย่าหลอกกูทำไมมันเอาเรื่องยังไงโอ้น่าจะไม่ได้ไปต่อนะผมโอเคเดี๋ยวผม ยังไงดีกดเบยี่สิบนี่แหละอ่ะหมดเป็นหมดไม่ซีเรียสนะครับผม โอเคก็ขอจบที่ 2,000 เลยละกันนะครับ ผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe หนุ่มแนกเลียกันด้วยนะเพิ่มโอเคขอบคุณทุย วันนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ สวัสดีครับ ขอจบไปที่งามที่ 2,010 บาทเลยละกันนะครับผม